ระยะตั้งท้อง หลังสร้างรวงอ่อน 5-7 วัน ข้าวจะอวบต้นกลม มีใบธงปรากฏให้เห็นต้นข้าวจะสะสมอาหารไว้ในลำต้นช่วงระยะข้าวตั้งท้องแล้วเนี่ยก็จะเริ่มออกรลวงออกดอกมาเห็น ช่วงนี้ควรจะใช้พวกฮอร์โมนไข่เอามาฉีดพ่นข้าวจะเริ่มตากเกสรเนี่ยควรจะมีการบำรุง